Unit 14 Java ภาษา Java Language Work งานทางด้านภาษา The ED Form ED Form คือรูปแบบของคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ED ให้ผู้เรียนดูที่คำกริยาในกล่องด้านซ้าย หลังจากนั้นให้ใส่คำกริยาลงไปในคอลัมน์ทางด้านขวา คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed แต่ออกเสียงคนละแบบมีดังต่อไปนี้ s t o p it, a s k i s t e d discarded d e c i d e predicted Third, watch it. Execute it. Publish it. Object oriented. Programmed. Persuaded. Configured converted arranged d e s i n e d คอลัมน์ทางด้านขวามือมีด้วยกันอยู่3คอลัมน์ คอลัมน์ที่ 1คำใดที่ออกเสียงด้วยตัวทีทคอลัมน์ที่ 2คำกริยาคำใดที่ออกเสียงลงท้ายด้วยดึ คอลัมน์ที่ 3 เป็นคำกิริยาใดที่เติม ed แล้วลงซ้ายด้วยเสียงคำว่า อึด มีดังต่อไปนี้ stop it act d i s c a r d e decide produce called watch it execute public publish Object-oriented program persuaded configured converted aligned designed language work the ed form งานทางด้านภาษา รูปแบบของคำกริยาที่เติม ed ให้เป็นอดีตการ helpbox the ed form รูปแบบคำกริยาที่เติม ed we use the ed form in the following ways เราใช้ฟอร์มคำกริยาเติม ed ในลักษณะดังต่อไปนี้ to make the past simple of regular verbs ตัวอย่างเช่น Sun Microsystem developed Java in 1995 Remember that not all verbs in the past simple end in ed จำไว้ว่าคำกริยาไม่ใช่ทุกคำ ที่ต้องลงท้ายด้วย ed t o make past participle of regular verbs เพื่อให้รูปแบบของคำคุณศัพท์ของคำกริยาบางคำ Flash is used to create animation ใช้โปรแกรมแฟลชในการสร้างภาพเคลื่อนไหว to make the adjective work form of some verbs ตัวอย่างเช่น Java Apps let you watch animated characters application Java ช่วยให้คุณดู ภาพเคลื่อนไหวได้ The ed in pronounced as หลักการออกเสียงที่ลงท้ายด้วย ed กรณีคำสุดท้ายลงท้ายด้วยตัว d otherwise sounds kos f f o i t f ตัวอย่างเช่น developed talked pronounced จะออกเสียงด้วยตัว t ลงท้าย ลักษณะการออกเสียง คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed คนที่สองเรียกว่า d after voiced sound เป็นการออกเสียงในลักษณะของการใช้เสียงขึ้นจมูก nasal consonants ตัวอย่างเช่น comply หนึ่ง design หนึ่ง simplify หนึ่งและรูปแบบที่ 3 คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed จะถูกออกเสียงลักษณะของตัว id หรือเรียกกันว่า อึด การออกเสียงอึด ออกเสียงได้หลังจากตัวอักษร t หรือตัวอักษร d interpreted multitreated เป็นต้น B complete this extract from a lecture handout about Java with the correct form of the verbs in the box เติมข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารบรรยายเกี่ยวกับภาษาจาว่า ด้วยรูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องลงในช่องว่าง คำกริยามีดังต่อไปนี้ 1. rename 2. develop 3. base 4. design 5. call 6. have เนื้อหามีดังต่อไปนี้ครับ ในช่องที่หนึ่งควรจะเติมคำว่าอะไร คำตอบคือคำว่า design The idea for Java started in 1990 when a team of software engineers at Sun Microsystems decided to create a language for a handheld device that could control and interact with various kinds of electronic appliances, ranging from Nintendo Game Boys to VCRs and TV set-top boxes. ประโยคที่ 2 ช่องที่ 2 ควรเติมคำว่า develop they develop an object-oriented program language that one of the engineers James Collins ช่อง 3 ควรเติมคำว่า called oak after the tree outside his window The device even had an animated character named Duke who would go on to become Java's mascot. With the advent of the web in 1993, the computer made a web browser based on the Oak language. Later on, this language was adapted to the internet and renamed Java. The one version of Java was officially introduced by Sun in May 1995. Conclusion ของหน่วยที่ 14 ภาษาชาว่า ผู้เรียนสามารถดูคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจาว่าได้ ผู้เรียนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว ของการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนรู้จักวิธีการออกเสียงรูปแบบคำกริยา ที่เติม ed ได้